พี่เซทำไมมีแต่คนบอกว่าพี่เซเจ้าชู้อะไปที่ไหนก็มีคนถามไปที่ไหนก็มีคนพูด แต่เขาว่าจริง ๆมันเป็นแค่การแสดงหน้ากล้องใช่ไหมล่ะ เดี๋ยวก็โตขึ้นนู้นทีโตขึ้นนี้ที เห็นคนสวยเป็นไม่ได้ต้องเข้าหาตลอด วันนั้นก็ไปกับคนนู้น วันนู้นก็ไปกับคนนี้ แล้วก็กลับบ้านดึกทิ้งให้เข้ากินข้าวคนเดียวบ่อยๆ ให้เข้าไปซื้อของคนเดียวให้เข้าไปส่งของคนเดียวแล้วพี่เซก็หายหัว เข้ากลับบ้านมาก็ไม่เจอใครอะแต่เขาว่าพี่เซไปทำงานใช่ไหมล่ะ เขาเอาใจแหละ ืมใช่ พี่เซไม่มีทางเป็นคนแบบนั้นหรอกคำว่าเจ้าชู้อ่ะ ไกลตัวพี่เซจะตายไป ใครกันนะกล้ามาบอกว่าพี่เซเจ้าชู้ มันไม่จริงใช่ไหม ต้องใช่แน่ๆ เป็นแค่การแสดงแน่ๆใช่ไหมพี่เซใช่ใช่ใช่ใช่ที่สุดเลย ใช่ใช่ใช่สิ ใช่ เอ๊